พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน พันข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยน่าน 59 ตอบโจทย์เกษตรกร การเพาะปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูนาปี มักพบปัญหานานับประการ ไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆต้นข้าวหักล้ม และค่าจ้างแรงงานที่สูงด้วยครับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นักวิจัยจึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งที่สามารถใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวได้ค่ะ สวทช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมน่าน 59 ที่มีความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งข้าวสุกมีความนิ่มนวลและมีกลิ่นหอม ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยพันน่าน59 มีความสูงประมาณ 110เซนติเมตรสามารถทนทานต่อแรงลม ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ และในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถให้ผลผลิตกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ทดลองปลูกและได้ผลผลิตเป็นอย่างดี วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช